ไม่ได้จัดสาถ้ำมาสักระยะหนึ่งแล้วนะเพื่อนมา มาดูวันนี้จะแตะหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะแตะหรือเปล่านะที่ไม่แตะไม่ใช่เลยนะเพราะผมเล่นนอกรอบทีไรแม่งไม่แตะทุกทีสาถ้ำช่วงนี้ ไม่รู้ว่าเกมมันบั๊กหรืออะไรนะปกติแตะดีแต่ดีตลอดนะเกมในตำนานของเราอยู่แล้วเกมนี้ มามามามาจำแจมขอจำแจมเด้อวันนี้หมุนขึ้นไปยาวๆแล้วผมหมุนกันไปยาวๆแบบไม่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรอนะ ตามฟิลตามฟิลไปขอย้ายขยัไปเบสสี่กันนิดนึงแล้วกันเบสสองมันไม่ค่อยได้ดังใจเท่าไหร่ถึงแตกไปมันก็เหมือนไม่แตกกับเบสสองอะแต่เอาจริงเดี๋ยวมันต้องยัดฟิลเจอวะนี่เอาไงดีวะเพื่อนเนาะฟิลไม่ค่อยจะตรงไม่ค่อยจะแตกเท่าไหร่เลย หนักหนักหน่อยเพื่อขอตัวหนักหนักหน่อยเต็มโค้งเต็มกราฟอะไรเงี้ยเออระววายช่องสองอย่างงี้ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วจัดไปหลาย ๆไปเพื่อนมาแล้วเว้ย มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยนอกฟรีมาแล้วเว้ยเฮ้ยทำไปเล่นไปนอกฟรีมาแล้วนะ นอกฟรีมาแล้วนะจังหวะนี้ นอกฟรีอย่างนี้ในฟรีก็ต้องดีเหมือนกันแหละมาผมว่าเบ็ดหกไปเลยแล้วกัน ขออนุญาตจะไปหกในฟรีเกมไปเลยละกันสามร้อยบาทจุกๆไปผมมาลองดูเพื่อนลองดูเผื่อจะแตกดิบแตกดีนะ ถ้าแตกไม่ดีก็นั่นแหละ ถ้าแตกไม่ดีกูก็หมดตูดดูเรื่อง มามามามาขอแจมแจมเด้ออย่าแกงกันเด้อเพื่อนอย่าแกงกันเด้อสวยหลาย ๆ ไปไหมหลาย ๆ ไปไหมยังไงหูช่องแรกไม่เข้าตัวสีชมพูตัวอะไรไม่รู้อ่ะผมไม่รู้มันเรียกว่าตัวอะไรเหมือนกันนะไอ้พวกแบบตัวแปลกๆว่าไงหลายๆหลายๆไปอย่างนั้นแหละระวายช่องสามมาอย่างนี้ว่าไงต่อสวยงามครับผมเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องมาแล้วเว้ยมาแล้วไอ้ตู้หูไอ้แดงไอ้แดงช่องแรกไม่เข้าไม่งั้นนะมือรู้เรื่องก้อนใหญ่ก้อนโตไป 134 บาทนะถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่ถือว่าแจมอยู่ผมไม่น่าเกลียด จัดไปเพื่อนยาวไปยาวไปโหเหลือสามสิบสุดท้ายแล้วว่าเซตเคไหลไหลลงจัดไหลลงรัวจัดฮัลโหล ไปต่อเพื่อนอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งย่อนเจสวยงามวายช่องสามอย่างนี้สวยงามเลยวายช่องสามก็ไหลรู้จะไหลไม่ไหลยิงเช็ดเคสปินสุดท้ายแล้วอย่าเพิ่งหมดก๊อกโอ้โหหมดก๊อกก่อนจนได้เว้ยหมดก๊อกก่อนจนได้ซื้อไป300ได้มา251 บาทนะยังก็ขาดทุนอยู่อ่ะ ไหนลองเบสสี่จัดฟีเจอร์แม่งไปเลยแล้วกันแม่งไม่รอช้า แล้วโหอารมณ์แม่งรอแล้ว เพื่อนอารมณ์แม่งรอแล้วจังหวะนี้นะก็ถ้าหาว่าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาในเกมนี้นะเพื่อนสามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผมมีโปรรับตลอดเช่นเคยนะเพื่อนนะย้ำว่าเมนที่ปักหมุดเท่านั้นไม่มีเมนอื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับผมระวังโดนโกงกันด้วยนะครับเพื่อนมามามาเบสสี่ทำให้พี่ผิดหวังเด้อจัดไปโหแต่ผมรู้สึกทรงมันเน่าๆแปลกๆว่ะ รู้สึกว่าทรงมันเน่าเน่าไม่ต่างจากไอเบ็ดหกเมื่อกี้เลยนะอู้ยเต็มกราฟอยู่ดอกนี้ไปไงต่อไอเขียวไอเขียวช่องแรกมาไหมไอเขียวช่องแรกมางี้ก็สวยงามเลยครับมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยคูณสิบโอ้โหสิบยังไม่แตกแต่ไม่เป็นไรก้อนนี้ได้อยู่ซุปเปอร์มิการห้าสิบาทเรียบร้อยกำไรแล้วนะกำไรแล้วจังหวะนี้กำไรเรียบร้อยนะขออีกหน่อยเพื่อขออีกหน่อยกำลังมาดี แล้วขออีกหน่อยนึงขอหน่อยนึงได้ไหมเออต้องงั้นดีไปไหลๆไป เคดูช่องสองไม่มาแต่รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่รางวัลก้อนโตไปอีก82บาทจัดไปสเปนสุดท้ายมาสเปนสุดท้ายว่ายังไงมันกอก่อนอีกแล้วมันยังมันยังไม่เท่าไหร่ผมว่าต้องอีกนิดนึงว่ะ ไปแก้มือไปเป็นสิบแม่งเลยแล้วกันจัดเป็นสิบแม่งเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วจัดไป เป็ดสิบขอเด็ดเด็ดเพื่อนเป็ดสิบขอเด็ดเด็ดมารอบนี้ไม่แตกก็หมดแล้วล่ะมาดีๆ เด้อดีๆเด้อ แม่งแกงกูมาหลายเบ็ดแล้วเช็ดโคกเอ้ยเจ๊หูเจ๊ช่องสามไม่เข้าไม่งั้นนะวายช่องสองมานี่รู้เรื่องเลย ดีๆเพื่อนดีๆเอออย่างนี้ไม่ค่อยสวยแล้วทรงแบบนี้นี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตัวแพงๆอะไรเงี้ยมาหน่อยโอ้โหไม่เห็นทรงเลยเออต้องดอกนี้ดีวะรู้เรื่องเอาหน่อยเว้ย ไหลๆไปเพื่อนอย่างนั้นแล่อะไรอย่างนั้นแล่ที่กูต้องการโอ้โหกว่าจะมา กว่าจะมา กว่าจะไหลให้กูเมกะไป 400 บาททุกคนดอกนี้เอาแล้วเว้ยอีก 3 สปินว่ายังไง3สปินมาจัดไปเพื่อนไหลๆไปอย่างนั้นแล่ค่อยคุยกันได้หน่อยสวยงาม2สปินสุดท้ายว่ายังไงขอยนิดนึงมาขอยนิดนึงมาขอยนิดนึงสิบสิบช่องสามว่าไงเจด่วยเข้าเจด่วยเลยไม่มีเขามีแต่เคด่วยกูมาทรงเจด่วยซะแล้ว